ก็ใน Launchpad เองเราก็จะเน้นด้านเรามีอย่างหนึ่งที่ในทีมเราเรียกกันว่าเป็น 5C นะครับ creativity connection collaboration ในการ create knowledge แล้วก็ cost efficiency นี่เป็นหนึ่งใน 5 value ที่ใน Launchpad เนี่ย เราอยากจะมอบให้ลูกค้าของเราทุกคนให้ให้เกิดขึ้น ใน Space ของเราในในตัว Launchpad เองก็จะมีตั้งแต่อีเวนต์หรืออย่างท่านที่เห็นในรูปก็จะเป็นอีเวนต์สนุกสนุกที่ทุกคนก็ต้องทำท่าทำอะไรยังไงเป็นสิ่งเล็ก ๆ น้อยๆอย่างนี้ เป็นสิ่งที่สร้างความเป็นกลุ่มก้อน แล้วก็ reduce barrier ของการพบปะหรือคุยกันของคนที่เพิ่งเจอกันในช่วงแรกๆนะครับในพื้นที่ออฟฟิศที่อย่างเป็น co-working เนี่ยครับเป็นเป็นที่หนึ่งที่ สามารถทำให้ อย่างพอ Space เราเปิดเนี่ยมันหรือมัน Space ที่กว้างหรือสูงหรือว่ามีแสงเข้ามาเยอะ หรือนั้นสีขาวเนี่ย มันเป็น Space ของ creativity เลย เป็นที่ที่ทำให้เป็นบ่อกเกิดของในการความคิดเราคิดอะไรใหม่ ๆ คิดอะไรอย่างนี้ได้ พอมาเจอพอเข้ามาในในสถานที่ที่หนึ่งออย่างโคเวอร์ที่อย่าง้อนชัดเองอย่างแรกปุ๊บแล้วพอเจอกลุ่มคนทำงานคล้ายๆกันที่แชร์ความคิดไปในแนวทางเดียวกันเนี่ยครับก็จะเริ่มมีคอนเนคชันเริ่มรู้จักอ๋อคนนี้เฮ้ยเรารู้จักคนนี้นี้นี้นี้นี้แล้วก็เรามีด้านนี้ถึงเราอาจจะไม่ได้ทำงานในอินดัสทรีเดียวเขา เราอาจจะรู้จักคนที่สามารถ นำไอเดียของเขาหรือว่าธุรกิจของเขาเนี่ยไปต่อยอดได้อีกครั้งหนึ่งพอการอพออยู่ในโคเทิ้งเดียวกัน การที่อยากจะ collaborate การที่อยากจะใช้ connection ในการเสริมสร้าง connection พวกนี้ครับมันก็จะเป็นเป็นอีกอย่างหนึ่งเป็นอีก v a l u นหนึ่งเลยที่ที่ลูกค้าจะสามารถได้รับในในสถานที่ของ co-working แน่นอนใน cost efficiency พวกเราก็พยายามจะ drive ราคาให้มันลงมาให้ได้ถูกที่สุดเมื่อเทียบกับการไปสร้างออฟฟิศเอง หรือว่าไปเช่าฟอยล์ใหญ่ แล้วก็มาทำเองตรงนี้ก็เป็นอีกอนก value หนึ่งเลยในน้องชาที่เราอยากจะ drive นะครับ